ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ข้าวหอมสยาม ต้านทานโรคไหม้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ข้าวเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่นอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศแล้ว ยังนำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหาร และคุณภาพชีวิตของคนไทยอีกด้วยนะครับ ที่ผ่านมานักวิจัยไทยก็ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีลักษณะตามความต้องการตอบโจทย์ปัญหาของแต่ละพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และตอนนี้เราก็ได้เข้าเจ้าสายพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพดีไม่แพ้ใครมาอีกหนึ่งสายพันธุ์แล้วค่ะ ทีมวิจัย สวทช พัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่หอมสยามพันธุ์ข้าวหอมต้นเตี้ย ผลผลิตสูงลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากการหักล้ม และลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวและมีความต้านทานต่อโรคไหม้คอรวงได้ดี เมื่อเทียบกับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และกอขอ15 ช่วยลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคลงได้มากและ ยังมีคุณภาพการหุงต้มใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 อีกด้วย จากการนำไปปลูกทดสอบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกดซึ่งมีการตอบรับที่ดีจากเกษตรกร ถือเป็นพันธุ์ข้าวใหม่ที่จะช่วยยกระดับรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทค สวทช และหน่วยงานพันธมิตร วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน